ครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวหุ่นกันดั้มทรอยออนทรีนะครับ ตัวนี้จะมีพื้นฐานมาจากดับเบิลเซตากันดั้มเมื่อ 5 ปีที่แล้วนะครับ ซึ่งแผงส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากดับเบิลเซตากันดั้มตัวนั้นเลยนะครับที่เป็นไฮเกรดเหมือนกันนะครับ ออกกันมาห่างห่างกันประมาณ 5 ปีพอดีพอดี พอดีเลยนะครับ เพราะว่าตัวนั้นออกประมาณเดือนมิถุนายนะครับตัวนี้ก็ออกประมาณเดือนมิถุนาเหมือนกัน ต้นเดือน แผงส่วนใหญ่ก็เลยเอามาจากเจ้าดับเบิลเซต้ากันดั้เมื่อ 5 ปีที่แล้วนะครับสำหรับการยืนนะครับ เหมือนคนเป็นโรคข้อเข่าข้อเท้าเสื่อมนะครับ จะยืนไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ เพราะว่าเนื่องจากแบ็คแพคข้างหลังที่เป็นตัว สิงโตเจ้าลิขุเนี่ยนะครับ ค่อนข้างหนักมากเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดไม่มีการซ่อมเสริมข้อเข่าข้อเท้าเนี่ยจับจับไปก็มีสิทธิ์ล้มนะครับ สังเกตนะครับ จับจับไปก็มีสิทธิ์ล้มได้นะครับ บางทีต้องเอ็นหน้านิดนึงนะครับถึงจะยืนได้อย่างมั่นคงอยู่นะครับ แต่ก็อย่าไปโดนมัน อย่าไปสั่นมันมันก็จะล้มทันทีนะครับ สำหรับการต่อการนับทายออนทรีนะครับรอยตัดเกตนะครับจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักหนาพอสมควรสำหรับนักต่อที่เป็นสายสมุไรนะครับ ที่ชอบตัดใช้คัตเตอร์ หรืออาร์ตไนฟ์ในการตัดเกตนะครับ เพราะว่ารอยตัดเกตใหญ่มากนะครับ พลาสติกก็ค่อนข้างแข็งนะครับเวลาตัดก็ให้ นักต่อกันพลาเนี่ยระวังมือนิดนึงนะครับไม่งั้นคัตเตอร์หรือหรือใบมีดเนี่ยจะมาบาดเราได้นะครับ แล้วก็ตรงหัวนี่นะครับตรงส่วนที่เป็นปากสีแดงนะครับที่เรายัดขึ้นไปนะครับตรงหัวที่เป็นปากสีแดงที่เรายัดขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เอาสีขาวประกบเข้าไปเนี่ยที่ปากสีแดงเวลาเรายัดขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างฝืดนะครับฝืดมาก ถ้าเกิดเรายัดเข้าไปแล้ว คิดว่าจะดึงกลับออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ ทำได้ยากมากนะครับ เขาก็สไตล์ไฮเกรดนะครับ ใครอยากหล่ออยากเท่เหมือน MG เหมือน RG นะครับก็ต้องไปเหลาเอานะครับ เพราะว่าจะมีติ่งนะครับ งอกออกมานะครับ สไตล์ไฮเกรดแล้วก็ปีกนะครับ ปีกที่เป็นโล่ตรงตรงแขนนี่นะครับ ตรงที่เราแปะสติ๊กเกอร์สีเหลืองเข้าไปนะครับ จะไม่มีร่องที่เป็นดีเทลให้เห็นก่อนแปะนะครับ ต้องเล็งเอาเองนะครับ ก็เราต้องเล็งดีๆหน่อยนะครับถึงจะแปะแล้วก็ไม่เบี้ยวแปะแล้วก็ไม่เบี้ยวได้นะครับสำหรับการขยับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ การยืนตรงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ เพราะแบ็คแพคเจ้าลิกุบข้างหลังนี่ค่อนข้างหนักนะครับ ก็ต้องเอียงไปข้างหน้านิดนึงนะครับ บางทีนะครับ อาจจะไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยอาจจะล้มไปข้างหลังได้นะครับ แล้วก็หัวนะครับ ก็จะเป็นมีโยกได้โยกหน้าโยกหลังได้นะครับ แล้วก็ข้างในก็จะเป็นบอลจอยนะครับยกหน้ายกหลังได้นะครับข้างในก็จะเป็นบอลจอยสำหรับหัวนะครับไหลนะครับ ยกไม่ได้นะครับ เหมือนไฮเกตรุ่นรุ่นใหม่ ยกไม่ได้นะครับ แต่ว่า ขยับหน้าหลังได้นะครับ หลังหัวไหล่ตรงไหล่นะครับ แขนการงอแขนนะครับ ลองดูการงอแขนว่าได้แค่ไหนครับ ยกออกนิดนึงนะครับ งอแขนจะงอได้แค่ นี้เท่านั้นเองนะครับนอนได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับ ตัวนะครับก็เป็นการหมุนโยกที่เอวเลย หมุนโยกที่เอวเลย ข้างในนี้จะเป็นบอลจอยนะครับ ตัวนะครับ ข้างในก็จะเป็นบอลจอยก็คือจะหมุนโยกที่เอวเลย ไม่มีโยกจังหวะ2ตรงเอวตรงนี้นะครับ จะเป็นที่เอวกับสะโพกเลย แล้วก็การกลางขานะครับกลางได้น้อยมากนะครับ การกลางขากลางได้น้อยมากนะครับ ก็จะกลางได้ประมาณแค่นี้เองเพราะว่าติดเจ้าโล่ข้างๆนี่นะครับ การงอขา ก็ทำได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเจ้าตัวนี้พูดง่ายๆคือการขยับอะไรต่างๆเนี่ยติดไปหมดนะครับ ติดน่องครับที่เห็น มันก็จะติดน่องข้างหลังแค่นี้ติดแล้วนะครับงอได้ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างหลวมนิดนึงนะครับ อย่างที่บอกไปการทำให้การยืนเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะครับทั้งข้อเท้านะครับ ทั้งข้อเท้าแล้วก็ข้อเข่า หลวมนิดนึงใครอยากให้มั่นคงก็ไปเสริมนะครับ ให้มันแน่นขึ้น ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับ ในการเสริม